ค่ะ พบกับเจนนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์ 5 ข้อกันค่ะแบบเร็วๆหน่อยนะคะ อันนี้คือเลข7นะคะ เรียนของป .1 นะคะ อันนี้เลข8็บวกแดเป็นเท่าไหร่ให้คิดสิบเีค่ะ 78ถ้าเราลองเอา 78 มาบวกอีก 10 ล่ะ จะเป็นเท่าไหร่ ติ๊กตัก ถูกต้องค่ะ88 นะคะ ถ้าเอา 88 มาลบ ลบอะไรดีลบ ะคะใช่แล้วค่ะเหลือแปดสิบน้องลองเอาแปดสิบมา เอาเรามาบวกร้อยกัน จะได้เป็นไร เนี่ยหนึ่งร้อยนั่นเองค่ะ ต้องค่ะ แล้วค่ะลองเอาสองร้อยห้าสิบมาบวกอีกสองร้อยห้าสิบะคะ มาบวกกับเลขศูนย์ได้เป็นศูนย์เนาะนั้นเราเอาเลขห้ามาบวกกับเลขห้าเป็นสิบใช่ไหม ใส่ห้าเอ้ไม่ใช่ จะใส่เป็นศูนย์นี่คือศูนย์ทดไว้อีกหนึ่งเนาะ แล้วสองบวกสอง เป็นสี่บวกอีกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกอีกศูนย์สองตัวเป็นเท่าไหร่คะ ถูกต้องค่ะสองเฮ้